ค่อยๆ ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนเวลาที่ใส่เลนก็คือเล่นเจ็ดโมงคือรอบแรกเนาะค่ะที่เขาเคยแบบมาเล่นสูตรสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเล่นไปสองข้างกะคือว่าโอเคเลยเนาะค่ะโอ้โหลอยหาบาท เฮ้ยอังุนอีกแถวนึงอ่าโอเคบวกมาหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทสองร้อยแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเขาจีใส่สามสิบบาท ค่อยๆ เล่นไปเรื่อยๆเนาะค่ะเออเอาคุนมาสวยงาม ไปค่ะ โอ้โหร้อยแปดสิบบาท เฮ้ย โอ้โหได้แค่ซีช่องแม่ง ตับขวาน อีกเที่ยนึง เออ ได้โลค่ะ โอเค ตอนนี้ได้คอมโบซีเอ้ย คอมโบหามา อีกเที่ยนึง โอ้โห ขาดอีกเที่ยเดียวเขาสิได้เอ่อฟีสปินสิบครั้งเนาะค่ะเสียด้ปะว่าเป็นยังได้ฟีสปินหาข้างกับเอาเนาะ ราะว่าโอกาสหาข้างนี้เข่าแถวนึงง่ายกว่า เออ ซีช่องค่ะ สวยแจกัน โอเคเฮ้ย ได้อยู่อ่ะองุ่นมาขออีกโอ้โหบอกมาสามร้อยเก้าสิบบาทค่ะข้างคุณท่ายมาเออยี่สิบบาท โอเคว่าเป็นอย่างตอนนี้หนูนาบวกมาสี่ร้อยสิบบาทเนาะค่ะ่ะ โอเค เดี๋ยวขออนุญาตปรับไม่เนาะค่ะเออ เฮ้ย ต้องเป็น60โอเคสับสนแน่แล้วค่ะ เพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นสูตรสิบหาเปอร์เซ็นต์โดน เล่นเทีย โอเค สำหรับผู้ใดที่บ่ให้เขากลุ่มเทเลแกรมเดี๋ยวนูนะกะขอฝากไว้น้ำแน่แล้วค่ะกลุ่มเซียนพ่อม VIP เนาะ ตอนนี้หนูนะก็ได้ปักหมุด โอ้โหแปดร้อยปักหมุดลิงไปให้แล้วไปคลิป กดเข้าไปได้เลยแล้วค่ะ เออปิดวินแตกแปดร้อยยี่สิบบาท แต่ว่าเมื่อกี้เบิ้งประทันเนาะ น่าจะเป็นสิงโตบ่ไปร้อยหาซิบหนึ่งพันบาทเขาใซร้อยหาซิบแล้วค่ะ เออร้อยหาซิบโอ้โหสี่ช่องเฮ้ยโอเค บวกมาสามร้อยบาทค่ะ ค่อนข้างดีสิ ไปไว้แน่นอนค่ะสำหรับเอ่อสิบหาเปอร์เซ็นต์แต่พอขึ้นไม่ร้อยหาซิบแล้วกะบรูสินะ เพราะว่ารอบที่แล้วก็ถือว่า โอเคอยู่ตัวมันไปวนๆอยู่อช่วงไม่ร้อยหาสิบนี่แหละสำคัญเลยต้องเลือกเวลาเล่นให้ดีๆ จังว่ากันเนาะค่ะ โอเคผมว่าเก้าร้อยบาทเนาะค่ะพันหาโอ้สามร้อยห้าสิบบาท โลค่ะ สวย โอเค บวกมาซี่ร้อยบาทเนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่มีสูตรดีๆ เกมโลมากอะ สามารถแนะนำหนูนะเขามาได้เลยเนาะค่ะ เดี๋ยวสิเอามาทดสอบเล่นให้เบิ้งเออ โลโตมาซี่ช่องสวย มาอีก โอ้โขาดแจกันอันเดียว ไป โอ้โซสี่ร้อยห้าสิบตัวร้ายมงกุฎนี่งามอยู่นะ เบิ้งว่ะเบิ้งมงกุฎกับทหารว่ะ โอ้โหไลฟ์บอแจกเนาะแบบสิ เออหาสิบบาท โอเคร้อยหาสิบค่ะ โอ้โห เออ สามร้อยหาสิบสำหรับผู้ใดที่ไม่ได้กดติดตามเนาะค่ะหนูนักะขอฝากไปน้ำแน่นอกกับช่องรักปันสลอดหาก ชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนกด้วยนะคะ โอ้โหสีลอยมา แจกัน อีกรอยนึงโอเคส่วนมากที่หนูนะ เล่นนี่หนูนะสิเล่นกับพวกแบบเวลาเนาะจังบางคนนี่บอกว่าเออเล่นตามไม่เห็นเขาเลยอ่ะสมมุติว่าหนูนะบอกว่าหนูนะ เล่นตอน7จ็ดโมง อาจจะเป็น7จ็ดโมงยี่สิบหรือจะเป็น7จ็ดโมงเครึ่งอย่างซี่ก็ได้เนาะเขาพีสปินซี่ข้างเนาะค่ะกะร้องไปทดสอบแล้วก็หาเวลากันเบิ้งเนาะค่ะ เออ โอเคห้าสิบบาทตัวสูตรนี่กรซอยได้หลายเท่ากันเนาะค่ะ ซอยให้แบบ เซฟอะเซฟ เซฟเงินเขาอะหกร้อยห้าสิบบาทค่ะ โอ้โห เออห้าสิบบาท ค่ะรู้สึกว่ามันยังวน ๆ อยู่เนาะไม่ค่อยไปใส่ยักเทียไหมหรืออาจจะต้องปรับเวลาเล่นไหม เพราะว่า ล้งเทียมันก็สิบ่ได้เข่าเวลานี่เสมอไปเนาะค่ะ โอเคโอ้โหขาโลอันเดียวบอสันที่ได้เข่าฟรีสปินอีกแล้วค่ะเออโอ้โหโบนัสฟาสินโตเข่าเฮ้ยมาว่ะมาโบนัสฟาสินโตเข่าของงามๆจักดอกเลยมาเออดับผู้โอ้โหโดดไส่ได้ป่ะไปค่ะโอ้โหไดโล สี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะค่ะในโลกโอเค โอ้โหสองโลแล้วขอลองละครั้งที่สามบ่เอานะบ่เอาโล โอ้โหเที่ยอย่างเนี้ยหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะโอ้โหโลสามดอกอีกแล้วโดนโดนในเขาฟันเทียนึงสุดท้ายมันกับกลับมาให้คือเก่าพวกโล พวกนี้อย่างเสียนี่ดวงตะกับโลแล้วค่ะ โลสามดอกเออสามสี่ละ เออสองอาทิตย์เล่นยากเนาะก็ปั่นโตนี่บางคนแบบเส้นหลายจนแบบนี้ไปเกมอื่นกับนี้เนาะ ก็ปันติงโต กับเป็นตะลำค้านี่ดีล่ะ เลือกได้เลือกได้ดาบกระโดด โอ้โห เลือกได้โลเขาคือมาโดดเองเนี่ยเออลอยหนึ่งโอเคหัาสิบบาทค่ะแจกกันตีช่อง เออพอโล โโอ้หทิ้งสี่บอไม้ล็อกสองบ่เข่าไปตกล็อกสามแทนสวย โอ้โหร้ายถือว่าดีเนาะเพราะว่าบ่เข่าไห้คอยเล่นไป เออ แถวนึงมาอาวุนค่ะ สวยมาอีกดาบขวาน เฮ้ยมาอีก โอ้โหหน5ึ่งพัสี่ร้อยหสิบบาทค่ะ ึ้นขึ้นลงลงอะค่ะ กะบ่ค่อยไปใส่เทียเออร้อยห้าสิบมายังไ้อีกเออแตกๆพักๆทุวนี่ละ สวยสามร้อยมาค่ะโลอีกร้อยห้าสิบเออเพิ่นว่าอย่างอะโมชั่นมันบอก ค่อนข้างที่จะเสียเวลาแน่แล้วค่ะ เวลาเขาได้หลายกว่าทุนมันสิมีเหรียญแบบฟงออกมาสิไหม ที่จริงอ่ะบ่ต้องมีก็ได้นะ มันจะได้แบบประหยัดเวลาแน่เนาะค่ะ คนก็เลยแบบนี้ไปเล่นพี่จีกันหลายย้อนว่าพี่จีมันไวกว่า บางคนก็แบบมักแบบรวดเร็วเนาะค่ะ เออ สะดวกก็แบบเอียงที่มันเร็วๆก็นี่เนาะโนมาเป็นเกมที่แบบ มีไลท์หรือ ก็ทีแตก ก็ทีนู่นนี่นั่นก็ทีไลท์ตกลงมา พี่จีร้องกดเทอร์โบอ่ะปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บเรียบร้อย อืมเบิดไปเนาะค่ะ แจ็คอะแล้วจะคนมักโอ้โหพันหาเียมายังไงเนี่ยโลดสองแถวนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาท บินวิ่นแตกเลย โอเคน่าจะดันต่อได้ สภาพยังสิเออบอกเขาเลย อย่างวะโอ้โหสี่ร้อยแตกย่างหลายได้สี่ร้อยห้าสมุดเป็นพีจีแตกหลายแบบนั้นนะเออห้าสมุดเป็นงัวแบบ แตกจังแบบแถวสองแถวอย่างสั้นก็คือหนาจะได้หลายัวนี้เนาะพวกก้อนท้องพวกหรืออย่างเสียโอเคเออหาสิบบาทโอ้โหลายนีไก็ได้เออลอยนึงโอ้โหมันแตกดุก็จริงนะแต่มันได้หน่อยอะหรือว่าสิต้องร้องไปอย่างเกมอื่นนึงสวย ลอยนึงองุ่นค่ะ โอ้โหบ่ได้เลยนะบ่ได้เลย เออสามร้อยห้าสิบ มันวนที่หมองเก่าเนี่ย แถวนึงมาสามร้อยหกร้อยห้าสิบบาทค่ะ เนี่ยขึ้นๆลงๆสี่พันสามพันสี่พันสามพันยูนี่โดนแล้วนะ โอเคห้าสิบบาท เออร้อยหนึ่งสวย ตีช่องค่ะร้อยห้าสิบบาท โลค่ะ อีกครั้งนึงโอ้โหบ่เขาให้บ่เขาให้โอเคร้อยห้าสิบแจงกันค่ะ มาอีกโอ้โหสภาพอย่างวะเออห้าสิบบาทอ่ะ เอาเป็นเดี๋ยวนูนะเพราะซ้มนีก็แล้วกันขี้ข้าเล่นต่อแล้ว มันขึ้นขึ้นลงลงว่าไปใส่ยักเยีนเนาะค่ะสำหรับเวลาที่ใส่เลนก็เป็น7จ็ดโมงเนาะค่ะก็ลองไปทดสอบเบื้องในเลยกับสูตรสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะ เดี๋ยวนูนะก็ขอฝากไว้น้ำแน่นเนาะค่ะ กับช่องรักบันสล็อตหากชื่นชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่นเนาะค่ะ แล้วก็อย่าลืมเขากลุ่มเซียนพร้อม VIP เนาะเขามีเครดิตฟรีแจกกันซื้อมือเนาะค่ะ มือนึงกะหลายรอบเลยสำหรับผู้ใดที่มักเล่นคุนฟรีเนาะกะเขามาได้เลยเนาะค่ะโอเคเดี๋ยวจังเลยเมื่อนี้หนูนะกะ ขอตัวลาไปก่อนเนาะค่ะ พอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ